วัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะ เพิ่มเติมจากที่เราเรียนกันมาาหลายๆ บทเรียนแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนรู้กันก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรของการ จัดทำธุรกิจบริการสปา และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะ ซึ่งการจัดโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ เพราะเป็นเรื่องของการจัดวางตัวคนในตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรสามารถที่จะจัดทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะ ในเรื่องของการทำงานด้วยกันนะคะหรือการให้บริการนะคะ โดยการจัดวางโครงสร้างตรงนี้จะทำให้พนักงานทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่า แต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ ประมาณไหนนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะคะ มีความรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นในในในหลักการของการจัดวางโครงสร้างตรงนี้ในธุรกิจสปาเอาแบบง่ายๆนะคะ เราก็จะมีการจัดวางโครงสร้างโดยการวางโครงสร้างตามหน้าที่นะคะ อาจารย์จะยกตัวอย่างที่จะเป็นรูปแบบง่าย ๆ และมีความเกี่ยวข้องกับหลักการของโครงสร้างตรงนี้เพื่อจะให้เห็นภาพ ถ้าเราวาดเป็นภาพของโครงสร้างซึ่งเป็นภาพของต้นไม้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะสูงสุด สูงสุดของตำแหน่งก็คือเป็นลักษณะของผู้จัดการสปา ผู้จัดการสปาถามว่าทำหน้าที่อะไร ผู้จัดการสปาจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ การวางแผน การควบคุมนะคะ ในการทำงานของพนักงานทั้งสปาก็แล้วกันนะคะ แล้วก็จะทำหน้าที่ที่จะจัดการแก้ปัญหา ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ให้กับลูกค้านะคะ ผู้จัดการสปาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่สุด แต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะคะ ถ้ามองอีกมุมก็อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้ค่ะนะคะ ตำแหน่งที่2ก็คือซูเปอร์วิเซอร์ อันนี้ถ้ามองอีกรูปแบบงานก็คืออาจจะเป็นรองผู้จัดการก็ได้ค่ะ ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแล คนที่ทำงานทางด้านแม่บ้านนะคะหรือเทอราปิสนะคะซึ่งเทอราปิสเนี่ย คือบุคคลที่สำคัญในองค์กรนะคะ เพราะว่าสปาถ้าขาดเทอราปิสก็เหมือนไม่มีผู้ที่จะหารายได้ให้กับเราเลยค่ะ ก็จะมีหัวหน้าซึ่งอาจจะเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์นะคะ จะทำหน้าที่คอนโทรลควบคุมการทำงานของเทอราปิสต นะคะ3นะคะตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คืออนักกายภาพบำบัดนะคะตรงนี้เราจะใช้คำทางทางสปาหรือทั่วๆ ไปที่เราจะเรียกว่าสปาเทอราปิสนะคะสปาเทอราปิสจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนวดนะคะในหลายๆศาสตร์นะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการนวดไทย นวดอารมานวดเทอราปิสซึ่งทุกคนจะผ่านการฝึกอบรมนะคะ เป็นการฝึกอบรมมาเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานหรือมีความรู้ แต่ปัจจุบันนี้นะคะ จริง ๆแล้วเราก็จะมีมหาลัยในหลาย ๆ มหาลัยนะคะ ที่จะผลิตผู้ที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีในเรื่องของการที่จะเป็นเทอราปิสนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเราก็ผลิตบัณฑิตนะคะ ที่ทางด้านสุขภาพความงามนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ คุณหมอนะคะที่จะทำงานในส่วนของอจริง ๆ ถามว่าเป็นนักกายภาพไหมแต่ถ้าในตำแหน่งที่อยู่ในเลเวลเดียวกัน ก็คือ จะทำหน้าที่ในเรื่องของการนวดรักษา ถ้าเรามีโครงสร้างตรงนั้นออกมา เพื่อที่จะจะบริการลูกค้าก็จะมีคุณหมอทางด้านแพทย์แผนไทยเข้ามาในเรื่องของ medical คือเป็นการนวดรักษานะคะ 4 ก็คือคนที่ จะทำหน้าที่ควบคุมและฝึกสอน ชื่อตามมาตรฐานของโครงสร้างของสปา โดยส่วนใหญ่ที่มีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุม และก็ต้องการที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของสปาของแต่ละที่มักจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะ และฝึกสอนหรือเรียกว่าเป็นการอบรมนะคะอบรมก่อนที่จะให้บริการยกตัวอย่าง เช่นที่อาจารย์เคยเจอก็จะมีโรงเรียนอบรมของ สุขโข สปา หรืออที่รู้จักกันมาก ๆ ก็จะเป็นเฮลแลนด์ เฮลแลนด์เปิดเป็นโรงเรียนเลยค่ะ คนที่จะเข้าไปให้บริการ หรือพนักงานที่สมัครเข้าไปจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร แล้วเราจะเข้าไปเทรนนิ่งหรือฝึกอบรมให้ได้ตามมาตรฐานของเฮลแลนด์นะคะเท่าที่อาจารย์เห็น เพราะเขาเปิดเป็นโรงเรียน แล้วก็มีการอบรมให้ได้เป็นรูปแบบการให้บริการของเฮลแลนด์เองซึ่งตรงนี้ค่ะ จริงๆถามว่าทำไมต้องมีการสมัคร ทำไมต้องมีการเสียเงินวิชาชีพนี้ค่ะ เป็นวิชาชีพที่สามารถหารายได้ ได้ เพราะฉะนั้นการที่เขาเรียนรู้วิธีการนวด วิธีการให้บริการก็ถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่ง ที่ทางธุรกิจเขาทางทางเฮลแลนด์บอกว่าเป็นธุรกิจ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดค่าคอร์สเพราะว่าบางคนเรียนไปแล้วไม่ได้เข้าเป็นพนักงาน เพราะฉะนั้นเขาเลยจำเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายนะคะ อีกตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่ 5 อันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งพวกผู้ควบคุม สินค้าดูแลเบิกจ่าย ถามว่าเกี่ยวข้องยังไง เกี่ยวข้องตรงส่วนที่ในการให้บริการนะคะไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียว เรายังมีโปรดักต์เรายังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบนะคะในการให้บริการอย่างเช่นโลชั่นน้ำมันหอมระเหย ผ้าขนหนูนะคะ ผ้าปูโต๊ะน้ำ อุปกรณ์ต่างๆที่ให้สวิตกับพนักงานจะต้องมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลและเบิกจ่ายนะคะในส่วนของอพนักงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะหรือเรียกว่าการควบคุมสินค้าคงเหลือค่ะก็จะเป็นตำแหน่งของบริหารส่วนใหญ่ก็จะจบทางด้านบริหารธุรกิจนะคะ ในโครงสร้างที่จะต้องมีอีกก็คือในส่วนของตำแหน่งที่ 6 นะคะ ก็จะเป็นพนักงานต้อนรับซึ่งตรงนี้ค่ะ พนักงานต้อนรับหรือเรียกว่า reception พนักงานต้อนรับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เพราะว่าจะทำหน้าที่ในการที่จะกระจายงานนะคะ ให้กับเทอราปิส และจะเป็นคนบอกว่าคิวลำดับที่เท่าไหร่ใครจะทำอะไรซึ่งจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสาร มีความสามารถในการให้บริการนะคะ ตรงนี้ก็จะต้องมีทั้งส่วนของการต้อนรับลูกค้าอีกด้วยนะคะคนถัดมานะคะที่จะต้องอยู่ในโครงสร้างขององค์กรก็คือ พนักงานการตลาด นะคะหรือนักประชาสัมพันธ์ เพราะว่านักการตลาดจะเป็นคนที่ต้องหาลูกค้าจะต้องเป็นคนคิดเรื่องของโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะจะเป็นคนคิดต้นทุนในเรื่องของการที่จะตั้งราคาในการที่จะขายคอร์สต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสปานะคะถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีการจ้างเรื่องของการทำการตลาด ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะถ้าเรามีสปาแล้ว ถ้าไม่เป็นที่รู้จัก นะคะหรือขาดการประชาสัมพันธ์เราก็จะไม่มีใครเข้ามาใช้บริการนะคะจำเป็นเลยต้องมีตำแหน่งนี้เกิดขึ้นตำแหน่งถัดมาเราเรียกว่าตำแหน่งนักบัญชีนะคะนักบัญชีไว้สำหรับการที่จะทำบัญชีในเรื่องของรายรับรายจ่ายทำให้เราได้รู้ว่า ธุรกิจของเรานะคะ ตอนนี้มีภาวะขาดทุนหรือกำไรนะคะก็ดูจากบัญชีนะคะ และคนที่เกี่ยวข้องขันมาก็คือเป็นพนักงานทางด้านการเงิน ก็ทำหน้าที่ในการดูแลเงินจ่ายเงินเดือนนะคะ ดูความเหมาะสมว่าเงินตอนนี้มีความเพียงพอไหมนะคะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอไหมนะคะ ก็ต้องใช้พนักงงานการเงิน และคิดว่าคงขาดไม่ได้ถ้า ในสปาที่สำคัญอีกคนหนึ่งเราเรียกตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งแม่บ้านนะคะ แม่บ้านก็ใช้คนที่ทั่ว ๆไปก็ได้นะคะอันนี้อาจจะไม่มีสเปเชียลในเรื่องของความสามารถนะคะอาอาจารย์ลืมเติมไปให้นิดนึงนะคะว่า สิ่งสำคัญที่สุดนะคะในองค์กรที่ขาดไม่ได้และเป็นปัญหาของการจัดโครงสร้างนะคะ ระวังโครงสร้างและเราต้องการจำนวนมากนั่นคือเทอราปิสเทอราปิสมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่าถ้าเราต้องการเทอราปิสหรือคนที่ทำงานได้ หาเงินให้เราได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคิดบวกนะคะ สามารถแก้ปัญหาได้ดี และที่สำคัญต้องควบคุมอารมณ์นะคะ แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ ก็จะทำให้เราเนี่ยมีพนักงาน มีบุคลากรนะคะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามสิ่งที่เราวางแผน แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ขบวนการของการที่เราจะจัดหาคน เดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้ในบทถัดไปนะคะยังไงก็ ลองวางแผนโครงสร้างว่าวันนี้สิ่งที่เราวางไว้มันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไหมหรือตำแหน่งไหนที่คิดว่ายังไม่จำเป็น หรือคิดว่าตำแหน่งไหนที่เราสามารถที่จะจัดการเองได้ เราอาจจะไม่มีการจ้างนะคะ แต่เราอาจจะบริหารจัดการเองก่อน เพราะว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยเราเนี่ยจะตัดสินใจ หรือยังไงก็ลองทบทวนดูนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ